มคาราเบลเปล่าเต็มคาราเบลเปล่าหูร้อยเก้าสิบเจ็ดแค่โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็กระโดดกันมาอยู่ที่ค่ายจิลี่ กันบ้างนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เกมโบนฟอร์จูนนะครับ ก็ไอหัวกระโหลกในค่ายจิลี่นะ มีคนแบบคอมเมนต์มานะว่าเกมนี้แตกดีมากนะฮะ โคตรแตกเลยอะไรก็ไม่รู้ก็เลยแบบเออขอรีวิวหน่อยละกันมารีวิวหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาเล่นเป็นครั้งแรกนะเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะฮะส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมเล่นเกมไหนในค่ายนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะ ก็จะรีวิวสับเปลี่ยนกันไปนะฮะทีละค่ายทีละค่ายนะครับผม มาก่อนไปเล่นกันไปดูการจ่ายของเกมนี้ก่อนเป็นอย่างไรนะครับ การจ่ายเกมนี้นะ โอ้โหภาษาอังกฤษล้วนอีกแล้ว แล้วกูเก่งอังกฤษซะด้วย โอเค ไม่รู้มันคืออะไรเลื่อนผ่าน คืออะไรไม่รู้อะฟรีเกมก็คือสเก็ตเตอร์นะฮะสามตัวสี่ตัวห้าตัว ก็คือสามตัวเข้าฟรีเกมแล้วครับได้ห้ารอบแปดรอบสิบแปดรอบสิบองรอบ นะครับ ก็ตามลำดับนะ ถ้าเข้าถึงห้าตัวก็ได้สิบองฟรีเกมนะครับแต่ทำไมฟรีเกมมันน้อยจังวะ ตัวได้5รอบเองเหรอก็น้อยอะ่ะ แล้วก็ตัว Y นะฮะ ตัว Y เฮ้ย มันมีตัวคูณด้วยอะ่ะน่าจะแตกได้นะ แล้วก็ตัวใหญ่สุดคือผู้หญิงนะครับ ผู้หญิงผีแล้วก็ลองมาก็แมว แล้วก็เป็นหลุมเหรอ เออหลุมหลุมแล้วก็กีตาร์นะครับ แล้วก็ A K Q J ครับต่ำสุดตัวละครโคตรน้อยเลยเกมนี้ ส่วนเกมแตกนะครับนี่เกมนี้แตกได้ทั้งหมด 20ลายด้วยกันนะครับ ตามนี้เลยนะครับผม ตามนี้เลยนะเพื่อนๆโอเค ไปดูในเกมกันดีกว่า เข้าไปอ่านเมื่อกี้ไม่ได้หาอะไรเลยจริงๆ อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก วันนี้ผมก็จัดงบมาที่250 บาทนะครับเพื่อนๆมา 250 ขอเล่นเบ็ด2ละกันนะครับลองปิดโบก่อนละกันทำไมเข้ามาแล้วมันเปิดโบให้วะ เข้ามาเปิดโบให้นะ สเก็ตเตอร์ 3 ตัวเข้าฟรีเกมแน่นอน เพราะตัวที่ 2โผล่ยากเหลือเกิน แล้วทำไมไม่แตกเลยวะไหนบอกแตกดี ไม่เห็นแตกเลยวะเกตเตอร์แม่งเห็นเอ้ยสองตัวแล้วว่ะเอ้ย บิ๊กวินเฉย แตกแบบงงๆบิ๊กวินเฉยเย็ดแค่ออกกีตาร์กีตาร์ตัวใหญ่อยู่ โอ้โห แตกทีแตกบิ๊กวินนะฮะ งบ 250 แดกไปแล้วก็คืนมานะครับผม 3ตัวได้บาท 80 ไม่คุ้มว่ะ เจได้ 60 สตังค์นะครับ ไปเปิดโบยัดเลยครับโอ้เปิดโบโคตรไวนะทุกคน ไวจัด ไว ๆแบบนี้ อัพเบ็ดเลยละกัน เบ็ด 3 นะครับ เออ ลืมบอกเกมนี้มีซื้อโบนัสด้วย แล้วก็ ค่ายกิลี่นะครับ มีอีเวนต์ มีกิจกรรม มีอะไรทำเยอะมาก ผมก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน ใครรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยนะ ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเนี่ย มีอีเวนต์มีอะไรเต็มไปหมด เนี่ยมินิการ์ดมาเนี่ยคืออะไรไม่รู้ อุ้ยสิบห้า ได้ตัวใหญ่สุดนะครับ ถ้าเต็มแถวคงได้เยอะกว่านี้ ตอนนี้เสียไป 40 กว่าบาทแล้วทุกคน ส่วนใครนะฮะอยากมาที่เดียวกับผมนะ ไปที่เม้นปักบุตรเม้นแรกเท่านั้นนะครับ เป็นเว็บตรงนะ ทั้งหาแอดมินรับโปรรับได้เลยหรือว่าใครสะดวกแบบออโต้นะครับ หน้าฝากกดรับได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะเพื่อนเป็นระบบออโต้กดรับได้เลยนะครับผมอุ้ยโดนแล้วว่า 50กว่าบาทแล้ว แล้วบอกแตกดีไงเอาฟีเจอร์ของมันนะฮะถ้าวายหล่นถ้าวายหล่นนะครับ มันจะได้ฟรีสปินนะครับ ถ้าวายหล่นนะ ได้ฟรีสปินนะทุกคนเอาหล่นอีกแล้ว หล่นอีกแล้วอย่างนี้รีปะ เอ้ารีสองรอบครับ ยาวไปดีามบาท อู้หลอดอีกแล้ว แบบนี้รีดิเออหูยพอไหลก็ไหลดีจัดพอไหลก็ไหลดีจัดเอาคืนมา ก็ยังไม่กลับทุนอยู่ดีอ่ะฟีวายลงครับฟีเกมน่าจะเข้ายากมากนะทุกคน ดูจากทรงแล้วสามตัว ชัวร์มีได้ทุเรศมาก เดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่เข้าเราซื้อฟรีเกมยัดแม่งเลยนะ เข้ายากจังวะ ยัดฟรีเกมเลยไหมไม่เข้าสักทีอ่ะก็ถือว่าไม่ดูดน่าเกียดมากเท่าไหร่นะ จ่ายก็จ่ายดีอยู่นะครับเกมนี้ มันดูดไปแล้วมันก็คืนมาอ่ะลองซื้อฟรีเกมยัดแล้วกัน199 ยัดเป็ด345เลยครับ สามตัวจริงๆ ด้วยสามตัวสามสเก็ตเตอร์นะครับจัดปุยฟรีเกมห้ารอบนะเพื่อนๆ เนี่ยโอ้โห ฟีเจอร์แม่งขึ้นมาสามอัน ไม่รู้คืออะไรนะครับ เดี๋ยวไปดูกันไปพร้อมๆกันนะครับ วายลงอ๋อมีตัวคูณด้วยเท่ถ้าวายลงอีกตัวหนึ่งถ้าวายลงอีกตัวก็แสดงว่า แสดงว่ามันก็รีสปินเหมือนกันดิถูกปะ เนี่ยรอบเนี่ยถ้าวายลงรอบต่อไป อ่ะอ้าวไม่ได้แล้วเหรองงคืออะไรวะวายสองตัววายสามตัวแค่เต็มคาราเบลเปล่าเต็มคาราเบลเปล่าโอ้โหร้อยเก้าสิบเจ็ดแค่กำไรแล้วทุกคนกำไรแล้ว เล็กสามรอบครับโอ้โหถ้าวายลงแบบจัดๆแล้วเมื่อกี้อะเต็มคาราเบลนะ เฮ้ยเกมไม่จ่ายดีอยู่ว่ะ เอาเรื่องกระเบื้องแตกมีขปินอีกแล้ววายแม่งไม่ลงอีกรอบนึงวะ รอบนี้เต็มคาราเบลครับทุกคน เต็มเบลเลยครับไรวะงบ200 นะครับ 250ป่ะงบ250 ได้เกือบร้อยแล้ว ซื้อยัดแม่งอีกดี าแปลกๆอายัดเป็ดห้าเลยครับ อยากรู้ อยากรู้ครับ ว่าเป็นอย่างไร ว่าในฟรีเกมแม่งแตกง่ายหรือเปล่านะ ยัดมาแล้วครับ เมื่อกี้ติดใจยัด ไปครับ วายลงแบบนี้ ขออีกแถวหนึ่งติดวินแล้วอ่ะหนึ่งร้อยอ่ะ เมกะเลยครับโอ้โหทวายลงนะมึงเอ้ยสามตัวแบบเมื่อกี้เต็มคาเบล รีสปินไปไอ้เงี้ยอะไรวะ มันลงมาข้างล่างเราเสียเปรียบอ่ะ มันลงมาข้างล่างเราเสียเปรียบอ่ะ มันต้องลงแบบแบบบนบนกลางๆอ่ะ เออ มันต้องลงอย่างนี้ไปกินไปดีครับคูณสองแล้ว ต่อไปคูณสามอุ้ย โอ้โหไม่น่าจะได้ตัวสีผู้หญิงเต็มเต็มคาราเบล อันนี้เป็นคาราเบลคูณสี่เท่าไหร่แล้ววะ 257 5วายยังอยู่ครับ อันนี้เป็นคาราเบลแน่นอนคุณ เฮ้ย ในฟรีเกมแตกดีจัด โอ้ถ้ามีงบว่าซื้อยัดไปเถอะ เจ้าผม จริงนะ คุณเจ็ดอะดูดิ ซื้อยัดนั่งไปเถอะ 243 บาทแล้วครับทุกท่าน 400 ว่าอะไรวะงงงรีสปินอีกแล้วขอให้วายมา โอ้ยแม่ไม่มา เอาเรื่องกระเบื้องแตก พอไหม งบ 200 หรือ 250 นั่นแหละ ลืม ลืมไปแล้ว 250 มั้ง เราได้กำไรไป 233 บาทนะทุกคนแต่ถ้างบ200 ก็ได้กำไรไป 283 เท่าหนึ่งโดยประมาณ โอเคนะ พอแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกมนี้นะโบนฟอร์จูนในค่ายจิลี่นะฮะ ได้เราก็ต้องควรถอนนะเพื่อนๆ ไม่ควรอยู่ต่อนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ไปที่เมนปักหมุดเมนแรกเท่านั้นนะครับเว็บตรงนะฮะ ไปที่เมนปักหมุดแล้วสมัคร แล้วก็รับโปรรับที่หน้าฝากได้เลยนะครับเป็นระบบออโต้นะ แต่ถ้าใครงงตรงไหนทักหาแอดมินได้เลยนะทุกท่าน ใครอยากให้ผมรีวิวเกมไหนในค่ายนี้หรือว่าค่ายอื่นคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลย เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนั่นเองนะครับ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ